ส่วนประกอบของรายงานหรือบทความ ส่วนประกอบของรายงานมีดังนี้ ส่วนต้นของรายงานประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำและสารบัญ ปกนอก ประกอบด้วยปกหน้าและปกหลัง โดยปกหน้ามีรายละเอียดของชื่อเรื่อง ชื่อและนามสกุลผู้แต่ง หากมีผู้แต่งหลายคน ก็ให้เขียนจัดเรียงตามลำดับ หน้าปกใน เป็นหน้าที่อยู่ถัดจากปกนอก ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของรายงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่าง ส่วนบน เป็นการระบุชื่อรายงานชื่อเรื่อง ส่วนกลาง เป็นการระบุชื่อผู้เขียน ชื่อผู้ทำรายงาน และส่วนล่างเป็นการระบุข้อความเกี่ยวกับรายงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาใด รหัสวิชาใด สาขาวิชา คณะใด และมหาวิทยาลัยใด รวมทั้ง บอกภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่เขียนรายงาน คำนำอยู่ถัดจากหน้าปกใน โดยเขียนคำว่าคำนำไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเขียนรายงาน ขอบเขตเนื้อหาของรายงาน และการกล่าวคำขอบคุณสำหรับผู้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในการทำรายงาน และผู้เขียนจะต้องลงชื่อไว้ท้ายสุด พร้อมระบุวันเดือนปีที่เขียนรายงาน สารบัญ อยู่ถัดจากหน้าคำนำโดยเขียนคำว่า สารบัญไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ประกอบด้วย คำนำสารบัญ สารบัญตารางถ้ามี สารบัญภาพถ้ามี และหัวข้อเรื่องที่เขียนในรายงาน พร้อมทั้ง ระบุเลขหน้าที่ปรากฏหัวข้อเรื่องนั้นๆ ส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วย เนื้อหาแบ่งตามหัวข้อเป็นบทๆ แต่ถ้ารายงานนั้นมีเนื้อหาไม่มากพอ อาจแบ่งเป็นหัวข้อตามประเด็นสำคัญ และหากในเนื้อเรื่องมีการนำแนวคิด หรืออ้างอิงทฤษฎีของผู้อื่น มาประกอบการเขียน จะต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้องตามระบบนามปี หรือระบบอื่น ๆ ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มรายงาน ส่วนท้ายของรายงานประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ และดัชนี ดังนี้ บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือ เอกสาร งานวิจัยต่างๆ ที่ผู้เขียนได้นำมาอ้างอิงประกอบในเนื้อเรื่อง จำเป็นต้องให้เกียรติเจ้าของผลงาน โดยต้องนำมารวบรวมไว้ถ่ายเล่ม และจัดเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด ภาคผนวก เป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้อ่าน ที่นอกเหนือจากการนำเสนอในเนื้อเรื่อง ภาพผนวกในบางเล่ม อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงาน อภิธานศัพท์ เป็นบัญชีคำศัพท์สำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง พร้อมมีคำอธิบายศัพท์ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร อภิธานศัพท์ในบางเล่มรายงาน อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงานดัชนี เป็นบัญชีรวบรวมคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง โดยนำมาเรียงตามลำดับตัวอักษร พร้อมระบุเลขหน้า เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปค้นรายละเอียดในเนื้อเรื่องได้สะดวกและรวดเร็วดัชนีในบางเล่มรายงาน อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงาน ส่วนประกอบของบทความ ส่วนที่เป็นชื่อบทความและชื่อผู้เขียนบทความ ให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้เขียนบทความ ส่วนที่เป็นบทคัดย่อหรือสาระสังเขป คือ การย่อเนื้อหาสาระ หรือประเด็นสำคัญของบทความทั้งหมด โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติม ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย บทนำคือ เนื้อหาเรื่องที่เรียบเรียงตามลำดับโครงเรื่องตามที่กำหนดไว้ และบทสรุป ส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิง คือ รายการหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่ผู้เขียนบทความได้ค้นคว้า และนำมาเขียนอ้างอิงในบทความ จำเป็นต้องให้เกียรติเจ้าของผลงาน โดยต้องนำมารวบรวมไว้ถ่ายเล่ม และจัดเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ตอนท้ายของบทความ